สวัสดีค่ะในตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับกริยากลุ่มที่2ององค์ภาษาฝรั่งเศสกันนะคะว่ามันคืออะไร กริยากลุ่มที่2ในภาษาฝรั่งเศส คือกริยาที่ลงท้ายด้วยอักษร i และ r กริยากลุ่มนี้ได้ชื่อว่าเป็นกริยาที่มีรูปแบบการกระจายตายตัว เช่นเดียวกับกริยากลุ่มที่ 1 เพียงแต่มีคำลงท้ายต่างกันเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการกระจายเป็นการปัจจุบัน ก็ให้ตัดอักษรสองตัวสุดท้ายทิ้งไป ก็จะเหลือสิ่งที่เราเรียกว่าราก หรือที่ภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า radical จากนั้นก็เติมคำลงท้ายที่ภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า terminaison แยกตามบุรุษสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานคือ ถ้าเป็นประธาน je ให้เติม es สำหรับประธาน tu เติม e s เช่นเดียวกัน สำหรับประธาน il และ elle ให้เติมด้วย e เตให้เติม e cast cast ho and cast สำหรับประธาน n u ให้เติม e cast cast เออ z สำหรับประธาน vous ให้เติม e cast cast เออ and เตสำหรับประธาน in และประธาน L S การกระจายที่สม่ำเสมอ จึงหมายถึงมีรูปกระจายที่ใช้กฎเดียวกันทุกตัว อย่างไรก็ตามมีกริยาบางตัวที่ลงท้ายด้วย e และ a แต่ถูกจัดให้เป็นกริยาที่กระจายแบบไม่เป็นไปตามกฎ เช่นกริยาคำว่า mourir ลงท้ายด้วยอักษร e และ a แต่จัดเป็นกริยาที่กระจายไม่เป็นไปตามกฎ จึงอยู่ในกลุ่มที่ 3 เป็นต้น